พระโสดาบันคุณเรนะฮะ ส่วนคุณแม่นกฮูก ขึ้นยอดตาลฟังเลย จึงรู้ค่ะ ว่าใครคือพระอรหันต์ค่ะ แม่นกกระปูดนะครับ แม่แม่นกกระปูด ลุงไม่เคยพูดคำว่ากรรมฐานนะครับ ต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับ คุณคิดนะฮะ ลุงไม่เคยพูดคำว่าวิปัสสนานะครับ ลุงไม่เคยพูดคาว่ากรรมฐานนะครับ มันเป็นภาษาเก่าหรือเปล่าครับ ตรงนั้นนะเป็นภาษาเก่าหรือเปล่า ภาษาเก่าก็ฟังมาเยอะฟังมานานพอสมควรใช่ไหมครับ โลกุตระกับโลกีสภาวะของจิต ที่เปิดจักกระ ส่วนมากจะไปทางไหนครับ ทางสายธรรมเรียกฐานจิต โอเค โลกุตระโลกียะ ทั้งสองอย่างนี้คือภาษาเนาะอย่าลืมครับภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจ แล้วต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงกันด้วยนะครับโลกียะก็คือเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบ ตั้งแต่จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ถึงหนุนอวะถึงที่สิ้นสุดของอากาศอ้าวขีดเส้นไป ทั้งหมดเรียกว่าโลกียะนะครับ ถ้าเลยอากาศไปปุ๊บเป็นอวกาศ อวกาศนั่นนะฮะลุงบอกว่าโลกุตระนะครับสภาวะของจิตนี้ ก็ต้องจิตคุณมัวกับจิตบริสุทธิ์ทางนั้นนะใช่ไหมไอ้ที่เปิดจักระนั่นคนละเรื่องกับลุงแล้วทีเนี้ย เห็นไหมครับถ้าไปจักระปุ๊บคนละเรื่องกับลุงแล้วใช่ไหมคนละครูบาอาจารย์แล้วทีเนี้ยคนละตำราแล้วทีเนี้ยคนละความเชื่อแล้ว คนละที่มาแล้ว เนี่ย ตรงนี้ที่มันจะไปกันไม่ได้ ราะว่าคนหนึ่งก็คล้ายๆกับไม่ได้เรียนในอาจารย์เดียวกันตำราเล่มเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นคนละเรื่องนะทีนี้โอเคนะครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะคุณคิดนะครับฟังผมไม่ได้ไปทางด้านจักกะนะครับโอเคขอขออนุญาตอ่านให้จบที่เปิดจักระส่วนมากจะไปทางไหนครับ ทางสายธรรมเรียกว่าฐานจิต ก็แปลว่าเห็นไหมแล้วก็ขอโทษครับ กรรมฐานลุงแบบไหน ลุงไม่เคยพูดกรรมฐานนะ ไม่เคยเลยนะครับเพราะลุงแค่พูดแค่สามคำสติสมาธิปัญญา หรือปัญญาก็ยังไม่ค่อยพูดเลยซ้ำไปสติสมาธิจิตจิตคืออะไรเนี่ยจิตคืออะไรก่อนนะจะพูดถึงจิตต้องถามหาจิตมันคืออะไร ความหมายของจิตมันคืออะไร สัญญลักษณ์อัตลักษณ์สัญญลักษณ์อัตลักษณ์ของจิต ซึ่งเปลี่ยนจากภาษาแล้วเนี่ยความหมายภาษา จิตมันจอจานสรีต่อเต่า อ่านว่าจิต มันเป็นเพียงแค่ภาษา ภาษาคือสิ่งสมมุติ อัตลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์ของจิตคืออะไรถามลุงนะจิตคือความสว่าง แบบที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมไม่ใช่เลย ไม่ใช่คนละเรื่องเลยทีนี้หากแต่เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในความมืด โน่นเนี่ยมาเห็นมาตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าจะคุยเรื่องจิตกับลุง ถ้ายังไม่เห็นความสว่างในความมืด ลุงต้องยกมือไหว้สามครั้งก่อน ก็คือคนละศาสตร์กันแล้วกันได้แต่ภาษา โอเคไหมครับต้องอย่างนั้นเลยนะครับ เพราะทางฝั่งลุงนี่มันค่อนข้างจะชัด จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยภาษาเนี่ยลุงพูดมาเกินกว่ายี่สิบปีนะฮะนะครับนะไม่เคยพูดเรื่องกรรมฐาน กิเลสยังไม่พูดเลยทุกวันนี้กิเลสตัณหาราคะพวกนี้ยังไม่พูดเลย นะ หรือแม้แต่พวกพวกกรรมกรรมเวรนี่ ยังไม่พูดซ้ำไปมันถูกหมดพูดไปทำไมไม่พูดดีกว่า พูดแล้วก็ไม่จบนี่เใช่ไหมครับ เอาเป็นว่ามาพูดมากที่สุดก็คือ รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรา เห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเห็นไหมมันแคบเข้าเยอะนะ มันแคบเข้าเยอะนะที่ว่านี่ตัวเรามีร่างกายของเรา มีความคิดของเรา แล้วก็มีสมองหรือจิตของเรา แคบเยอะนะทีนี้เห็นไหมครับแคบเยอะแคบเยอะมากด้วยครับมันกว้างจนเกินไปบางทีก็ เป๋ส่วนมากแล้วครับมาก คนนี้ถ้าพัฒนาได้เขาจะย่อ เขาจะยอดได้เยอะมากนะครับ โอเคนะ โปรดเข้าใจตามนี้ ดีดีใจด้วยครับที่สนใจใฝ่รู้ตามกันเนี่ย